ดนตรีมีจังหวะและท่วงทำนอง อยากให้ทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้ แล้วจะเข้าใจว่า ดนตรีที่สอดคล้องกับภาพนั้น จะต้องมีจังหวะและท่วงทำนองที่ดึงดูดผู้รับสื่อเป็นอย่างมาก จังหวะและท่วงทำนองสอดรับกันจะทำให้เกิดความสมดุลจนเกิดเป็นสาวคาแรคเตอร์ขึ้นมาได้ และนั่นเองคือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ดนตรีจะสอดคล้องกับจังหวะและท่วงทำนองหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับก่อนอื่น ผู้เรียนต้องวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของสื่อที่นำเสนอก่อน เพื่อใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในสื่อเสียง เสียงดนตรีที่ว่าจะผลิตเองด้วยดนตรีปากหรือจะไปดึงดนตรีจาก YouTube ที่ปล่อยให้ฟรีก็ได้ จังหวะของเสียงเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อย่างไรนะท่วงทำนองมักเป็นสิ่งที่คนเราจำได้ก่อนเนื้อเพลง หรือบางทีไม่รู้ชื่อเพลงแต่ทำทำนองได้ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าทำนองมีผลต่อความจำ และทำนองมีบางอย่างที่พิเศษที่ทำให้เราจำได้ ทำนองคือเสียงที่เปล่งออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ ทำนองเปรียบเหมือนรูปร่างของบทเพลง ที่มีเสียงสูงต่ำสั้นยาวประกอบกัน ทำนองประกอบด้วยจังหวะของทำนอง คือทำนองที่มีความสั้นยาวของแต่ละเสียงแล้วนำมาประกอบกัน มิติคือทำนองเพลงที่ประกอบด้วย ความสั้นยาว และช่วงกว้างของเสียงนั่นเอง